วัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับข้อความค่ะ เริ่มต้นกันเลยนะคะ การย้ายจุดแทรกข้อความไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารของ Microsoft Word 2013 นั้น อาจประกอบด้วยเอกสารที่มีจำนวนหลายหน้า ซึ่งในบางครั้งที่ผู้ใช้ต้องการย้ายตำแหน่งของจุดแทรกข้อความหรือว่าเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร ส่วนใหญ่ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบเลื่อนด้านข้างหรือว่าสโครบาร์เพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะ หรืออาจหมุนกลิ้งล้อเลื่อนที่ปุ่มกลางของเมาส์ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วกว่านั้น ใน Microsoft Word สามารถใช้คำสั่ง go to ได้นะคะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ เราเลือกใช้คำสั่งที่ at home นะคะในกลุ่มของ editing นะคะเลือกใช้คำสั่ง go to ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเลือกประเภทในช่อง go to what นะคะซึ่งสามารถเลือกไปยังส่วนต่างๆของเอกสารได้นะคะอย่างเช่น page หรือว่าหน้ากระดาษนะคะ section line bookmark comment หรือว่า footnote นะคะ แล้วก็ยังมีอื่นอีกมากมายนะคะยกตัวอย่างนะคะเราจะเลื่อน ไปยังบรรทัดที่ 3 นะคะ เราเลือกลายแล้วก็ ในช่อง enter line number เราพิมพ์บรรทัดที่ 3 นะคะ หลังจากนั้นคลิก go to ค่ะ คลิก close ค่ะเคอร์เซอร์ของเราก็จะย้ายไปอยู่ที่บรรทัดที่ 3 นะคะขั้น ค้นหาและแทนที่ข้อความนะคะ การค้นหาข้อความในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อความตัวเลขกราฟิกสมการ ข้อที่เด่นต่างๆ ภายในเอกสารของ Microsoft Word นั้นนะคะ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะ ในกลุ่มของ Editing นะคะ เลือกใช้คำสั่งไฟล์นะคะหลังจากนั้นนะคะ โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง Navigation ขึ้นมา นะคะ ให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่อง Search Document นะคะ อย่างเช่นนะคะ เราต้องการค้นหาคำว่า employee นะคะ ผลลัพธ์ที่เจอนะคะ ตัวโปรแกรมนะคะ จะเน้นสีที่ข้อความนะคะ ที่เราต้องการค้นหานะคะ การแทนที่ข้อความในโปรแกรม Microsoft Word ในเอกสารที่มีข้อความที่พิมพ์ผิดนะคะแล้วต้องการไปแก้ไขก็สามารถทำได้นะคะ หากต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคำหนึ่งนะคะ เช่นผู้ใช้ต้องการค้นหาคำว่า employee นะคะแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า staff นะคะ ก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราเลือกใช้คำสั่งที่แถบ home เดิมนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ในกลุ่ม editing นะคะ เราใช้คำสั่ง replace ค่ะ ในช่องไฟล์ Word นะคะ เราค้นหาข้อความนะคะ ในที่นี้ก็คือ employee นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ในช่อง replace with นะคะ ในช่อง replace with นะคะ เราทำการพิมพ์ข้อความใหม่ที่เราต้องการแทนที่ลงไปนะคะ ในที่นี้ก็คือคำว่า staff คะคำว่า staff หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกปุ่ม replace หรือว่า replace all หรือว่า find next นะคะ โดยที่ปุ่ม replace นะคะก็คือการแทนที่ครั้งละ1ตำแหน่งนะคะ ปุ่ม replace all ก็คือการแทนที่ทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียวกันเลยนะคะ ปุ่ม find next นะคะก็คือค้นหาคำต่อไปนะคะ ในที่นี้เราจะคลิกเลือก replace on นะคะ คลิกปุ่มโอเคค่ะ คำของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ จากคำว่า employee ก็เปลี่ยนแปลงเป็นคำว่า staff นะคะ ต่อไปนะคะ เป็นการค้นหาและแทนที่ด้วยรูปแบบนะคะการค้นหาใน Microsoft Word นะคะ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ค้นหา เฉพาะคำใดๆ และแทนที่ด้วยคำใหม่ลงไปเท่านั้นนะคะ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะค้นหาข้อความใดข้อความหนึ่ง และต้องการจัดรูปแบบให้กับข้อความนั้นด้วยนะคะก็สามารถใช้คำสั่งไฟล์ทำได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นนะคะต้องการคำหาคำต้องการค้นหาคำว่าโปรเจกต์นะคะแล้วจัดรูปแบบใหม่ด้วย การกำหนดลักษณะตัวอักษรเป็นตัวหนา แล้วก็เป็นตัวสีแดงนะคะวิธีการก็คือต้องใช้คำสั่งไฟล์ค้นหาก่อนนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง replace ในการแทนที่นะคะ แล้วก็จัด format นะคะ ให้เป็นตัวอักษรหนาแล้วก็สีแดงนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แ็บโฮมเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราใช้คำสั่ง replace นะคะ ในช่องไฟล์ What นะคะ เราค้นหาคำนะคะ Projects ในช่อง Replace with นะคะ ก็ใช้คำว่า Project เหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่ปุ่ม More นะคะ คลิกที่ Format เลือกฟอนต์นะคะ หลังจากนั้นเราทำการ จัดรูปแบบนะคะ ก็คือเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นสีแดง นะคะคลิกปุ่มโอเค นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิก repeat on นะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะ แล้วก็คลิกปุ่ม close นะคะเราก็จะได้ การแทนที่คำด้วยการจัดรูปแบบนะคะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็สามารถอ่านทบทวน เพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ